การทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากว่ามีความสะดวกให้กับลูกค้า อีกทั้งการจัดส่งสินค้าก็รวดเร็ว ลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้าน ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ ต้องคำนึงถึง นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าแล้ว นั่นก็คือการบริการและการส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สินค้าอยู่ในสภาพดี ไม่สูญหาย ไม่ชำรุด ก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า มีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ 1. จะส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว เมื่อมีออเดอร์เข้ามาทำการปิดการขายเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าออนไลน์ก็จะต้องรีบแพ็คสินค้า แล้วทำการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว จากนั้นก็นำไปส่งที่บริษัทรับส่งสินค้า เพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทางต่อไป 2. ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ การส่งสินค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องตรวจสอบได้ว่า ผู้ขายออนไลน์ จัดส่งสินค้าจริงหรือไม่ แล้วสินค้านั้นไปถึงไหนแล้ว ซึ่งหากว่าเลือกบริษัทขนส่งที่มี GPS ติดที่รถขนส่งทุกคัน จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และไว้วางใจได้ว่า เป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 3. บริการดี การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้น การบริการจะต้องดี แม้ว่าการขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริง ไม่ได้คุยกับผู้ขายออนไลน์แบบตัวต่อตัว แต่การตอบคำถามที่ดี พูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า รวมถึงการบริการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วด้วย ก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นั่นเอง 4. เลือกบริษัทในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าในยุคนี้บริษัทที่ทำการจัดส่งสินค้ามีหลายบริษัท แต่จะต้องเลือกบริษัทที่ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพในการจัดส่ง มีการรับประกันสินค้า ว่าจะไม่ชำรุด ไม่เสียหาย หรือหากเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้นทางบริษัทรับส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ